ือจ้เฟินสวัสดีค่ะ วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการซื่อจงเฟิน EP นี้เราจะมากระชากความเท่ของหนุ่มนนนกัน ว่าภายใต้ร่างกายกำยำนั้น จะมีมุมน่ารักขี้เล่นไปกันเองหรือเปล่าแต่ขอแอบกระซิบนิดนึงว่าภายใต้ความเท่นี้นนนเคยโดนสาวๆหักอกมา9ครั้งแล้วโอ้โหใครมันช่างมาหักอกหนุ่มสุดหล่อของเรา ถ้าใครพร้อมแล้ว เราไปดูประวัติส่วนตัวของเขาเลยดีกว่าค่ะ ณโนนรพัฒน์เกิดพันธ์เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พศ 2543 ปัจจุบันอายุ 21 ปี กรุ๊ปเลือดดีน้ำหนัก 65 กิโลกรัม ส่วนสูง 183 เซนติเมตร ณนนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอมาตยกุล ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ โดยชื่อของนานนนั้นมีความหมายว่า จุดศูนย์รวมความสุขของคนในบ้าน อาหารที่นานนชอบที่สุดคือไข่เจียวส่วนผลไม้ที่ชอบที่สุดก็คือส้มจีนลูกเล็กๆนั่นเอง มาถึงเรื่องความลับเอ้ยความรักนันนนมีแฟนครั้งแรกตอนป .2 และนันนนยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักว่าเขาเคยอกหักมาทั้งหมด9ครั้งแล้วโห วยใจทองคาไปเลยจ้า เรามาดูด้านวงการบันเทิงของหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า ณนนท์เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุแค่ 3 เดือน ตอนนั้นณนนท์ได้มีโอกาสถ่ายโฆษณาและนิตยสารในช่วงวัยเด็กเลยทำให้เขาเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในการเข้าวงการบันเทิงของไทย จนมาถึงปีพศ 2557 ณนนท์ก็ได้กลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง ด้วยการร่วมแสดงในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2ในฐานะนักแสดงรับเชิญ และมีผลงานแสดงซีรีส์เรื่องแรกคืออักรีดักกิิงรักนับ เป็ดโง่รับบทเป็นปลาวานออกอากาศผ่านทางช่อง GMM 25 หลังจากนั้นนนนก็ได้มีผลงานซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ซีรีส์เรื่อง Love Flight รักสุดท้ายที่ปลายฟ้า รุ่นพี่ Secret Love ในบทบาทของ S My Dear Loser รักไม่เอาฐาน ในบทโอและ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ในบทแป้ง และล่าสุดณนนท์ได้รับกระแสความนิยมมากขึ้นจากการแสดงซีรีส์วายในเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy Series โดยการรับบทปราณซึ่งถือเป็นบทนายเอกของเรื่อง ประกอบคู่กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตโอมพวัตที่เคมีเคใจ ดีต่อใจของสาววายเป็นอย่างมาก อีกทั้งเนื้อเรื่องยังเข้มข้นร้อนแรง กับฉากเลิฟซีนสุดซีดดูแล้วตาเป็นประกายความรักกันเลยทีเดียวด้านผลงานเพลงนันนนไม่ได้แค่รูปหล่อน่ารักอย่างเดียว แต่สกิลการร้องเพลงของเขาฟังแล้วก็เคลิ้มชวนหลงไหลมาฟังเสียงนุ่มๆของหนุ่มนันนนในเพลง เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมยิ่งเจยิ่งเจ้าชู้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้เธอดูอยากไป องยิ่งไกลชิดยิ่งไม่ซ้ำก็ยิ่งคิดถึงเธอจะมาแล้วก็ยังมีเพลง มองกี่ทีก็น่ารัก สำหรับใครที่อยากสัมผัสเสียงเพราะๆของหนุ่มณนน ก็สามารถไปหาฟังกันได้นะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคน ใครดูแล้วยิ้มตาม ก็กดหัวใจให้น้องด้วยนะ และใครที่ชื่นชอบผลงานการแสดง และอยากติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของหนุ่มณนนสามารถ Follow ได้ที่ Instagram ณนนท์อันเดอร์สกอร์กรพัฒได้เลย ถ้าอยากให้สื่อจงเฟิร์นเปิดประวัติใคร อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลย วันนี้ไปก่อนแล้ว เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่า ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะ หรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะ เราอ่านอยู่นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้ว บ๊ายบาย 粥粉。